khu một lần Sultannya melelehkan desa Hey, one, two, three, hey Yo, ya, tangan-tangan suni melelehkan desa

Bahia. ให้เขาลืมแฟนที่ดีจ้าคงไม่น่าละชอ see her. บอยเห็นกันลงละเห็นนกสู้ตายยิงเห็นไก่ใจละหัวใจมันแข็งหวานเห็นกันเป็นลงละเห็นนกกูไม่ไหวนี่ก่อความในใจแล้วใครไม่ไว้ไปก่อนเลยเห็นกันเป็นลงละเห็นนกกูสู้ตายยิงเห็นไก่ใจละหัวใจมันแข็งหวานเห็นกันเป็นลงละเห็นนกกูไม่ไหวนี่บอกความในใจแล้วใครไม่ไว้ไปก่อนเลย 绿过往的山。